ค่ะ ตอนนี้เรามาถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสื่อในประเทศพม่านะคะในประเทศพม่าเนี่ยหลายคนก็ว้าว ตอนนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสมีสตังก็อยากจะไปเที่ยวพม่าเพราะมีการใช้สื่อในการส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะบางครั้งเนี่ยจ่าย 2,999 บาท ไปเที่ยวเมืองพม่าได้ ได้ไปไหว้เจดีย์ชเวดากองซึ่งเป็นจุดหลักจุด แลนด์มาร์คของประเทศพม่าเลยอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นเราก็อันนี้คือเป็นตัวที่ส่งสัญญาณว่าเขาเปิดประเทศแล้วนะคะเขาเปิดประเทศแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเราไปพม่าตอนนี้บางทีเนี่ยบางบางสถานที่เนี่ยแทบไม่เห็นคนพม่าเลยนะคะเห็นแต่ชาวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยเลยเพราะพี่ไทยเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะ เออนี่ฉันเคยไปชเวดากองตั้งตั้งแต่ 6 โมงเช้าจนถึง 6 โมงเย็นจนถึง 2 ทุ่ม จนถึง 3 ทุ่มเนี่ยเจอคนไทยทุกรอบเลยนะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่บอกว่าพม่าเนี่ยกำลังเปิดประเทศและกำลังใช้พลานุภาพใช้อำนาจใช้พลังของสื่อในการพัฒนาประเทศของตัวเองนะคะ จากการที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของระบบสื่อของพม่าเนี่ย เเราเข้าใจข้อมูลพื้นฐานมาแล้วตั้งแต่บทที่1นนะคะว่าพม่านี่มีประชากรก็ประมาณสัก50 กว่าล้านคนนะคะ54 ล้านคนนะคะก็ก่อนหน้านี้ก่อนไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลพม่าเนี่ยควบคุมสื่ออย่างอย่างเข้มงวดเลยนะไม่ว่าสื่อต่างประเทศประเทศไหนก็แล้วแต่เนี่ยห้ามห้ามนะคะเออเนเคยจำได้ว่าไปทำงานที่พม่าครั้งหนึ่งถือคล่องไปก็ไม่ได้ค่ะ จะต้องเอาซิมออกอะไรต่างๆ เยอะแยะมากมาย ณ ตอนนี้เนี่ยถูกถูกยกเลิกหมดแล้วนะคะ ถูกรัฐบาลพม่าเนี่ยไม่มีการเซ็นเซอร์แล้วนะคะ เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยการที่สื่อประเภทใดก็แล้ว แต่เนี่ยจะมีการอะไรคะ จะมีการเเเขียนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้ว แต่ต้องขออนุญาตก่อน จะเขียนข้อความสักข้อความก็ต้องส่งไปให้รัฐบาลตรวจสอบก่อนนะถึงจะเอามาเผยแพร่ได้ โอเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากเลยนะคะ เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออิสระเสรีในการทำงานของสื่อของรัฐบาลพม่าไอของประชาชนชาวพม่าเนี่ยน้อยมาก เพราะว่าอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ที่ทำให้มันเกิดการปิดล็อกเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลพม่าเนี่ยหรือประเทศพม่าเนี่ยอยู่ภายใต้นาณานิคม มานานมาก เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเสรีภาพของสื่ออิสระของสื่อเนี่ยมันมาตั้งแต่ยุคอนานิคม มันเป็นกฎหมายเก่าๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเช่นกฎหมายหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยนะกฎหมายหมิ่นประมาทถ้าเกิดคุณไปเขียนอะไรที่สอบผลต่อการหมิ่นประมาทคนอื่นเนี่ยคุณอาจเป็นกฎหมายอาญานะคุณต้องติดคุกถึง 3 ปีอย่างเงี้ยนะคะ เพราะนั้นใครจะเสี่ยงในการที่จะเขียนอะไรที่หมิ่นเมต่อต่ออะไรคะต่อการหมิ่นประมาท อันนี้ก็ทำให้เสรีภาพของสื่อเนี่ยน้อยลงนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือพม่าเนี่ยมีรัฐบาลแบบรัฐสภาประธานาธิบดีเป็นประมุขนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยังมีกลิ่นอายของรัฐบาลทหารอยู่นะในรัฐสภาเนี่ยก็ต้องมีที่นั่งให้ทหารใน 25%เปอร์์เซ็นต นะก็หมายความว่าทหารเนี่ยก็ยังคุมสื่ออยู่ รัฐบาลก็ยังมีอำนาจอยู่ รัฐบาลทหารก็ยังมีอำนาจอยู่ แต่น้อยลงไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ในมุมมองของสื่อละนะคะรัฐบาลพม่าเนี่ยเริ่มประสบความสำเร็จในการตั้ง MRTV นะคะเขาภูมิใจมากเขาถือว่าเป็น National Research Channel หรือว่าเป็นช่องเป็นช่องทีวีแห่งชาตินะคะช่องทีวีแห่งชาติถ้าเกิดเป็นบ้านเราก็อาจจะเป็นช่อง 11 นะหรือว่าไทย PBS อะไรเงี้ย เพราะว่าเป็นช่องที่เปิดโอกาสให้คนกลุ่ม กลุ่มที่เป็นชาติพันธุ์ กลุ่มที่เป็นคนชนเผ่าอะไรต่างๆ คนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยในสังคมเนี่ย เข้ามา เข้ามาออกสิทธิ์ออกเสียงเข้ามาสื่อสารถึงภาครัฐ อย่างเช่น โดนขับไล่ โดยขับไล่พื้นที่ทำกิน โดยลุกล้ำโดนอะไรต่างๆ เนี่ยเขาสามารถที่จะเข้ามาส่งเสียงในช่องทีวีของของตรงนี้ได้ และแน่นอนที่สุดก็คือพม่าก็ไม่ตกเทรนในเรื่องของการเข้าเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะคะก็คือประชาชนกว่าครึ่งเลยที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากนอกประเทศ อย่างเช่น Voice of America เนี่ยนะคะหรือว่าเป็นเรื่อง Radio Free Asia หรือ World Service BBC อะไรต่างๆนะคะเขาเข้าถึงหมดเลย เพราะเราทราบว่ารัฐบาลพม่านั้นเมื่อก่อนนั้นก็คืออยู่ภายใต้นานิคมของอังกฤษ ใช่ไหมก็รับสื่อจาก BBC ของอังกฤษอะไรต่างๆ เหล่านี้นะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนผ่านประเทศในเรื่องของสื่อก็คือ การใช้สื่อใหม่ในเรื่องของโซเชียลมีเดียคือใช้ Facebook นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเจ้าหน้าที่ระดับนโยบายเนี่ยมี Facebook แม้แต่นางองซานซูจีเนี่ยก็มีเพจ Facebook ของตัวเองในการที่จะสื่อสารถึงประชาชน เพราะนั้นเราจะเห็นว่า ถ้ามองแล้วเนี่ยพม่าเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจเลยว่าจะมีการมีแนวโน้มของการเติบโตในการใช้สื่อในการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดนะฮะไม่ว่าเขาจะเป็นคนกี่สัญชาติก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะเป็นสัญชาติเมียนมาสัญชาติฉาน สัญชาติคาชินและก็สัญชาติโรฮิงญาก็ตามนะคะเพราะนั้นถือว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจในเรื่องของการใช้สื่อเพื่อการพัฒนาค่ะ Myanmar is a multi-ethnic country with 54 million people. In recent years, Myanmar has seen the easing of strict government controls over the media. International websites have been unblocked and pre-publication censorship has been lifted. Private ownership of newspapers is now allowed. It's not a policy to, to, to impose censorship on media and the government, uh, the past government up to the present government is very tolerant of, uh, of negative feedback from, from the public. Now we have uh, a quite um, uh, positive improvement in terms of uh, media laws and media regulations. But in Myanmar, we still have um, uh, outdated legal framework uh, which comes from the colonial era uh, related to, for example, defamation, blasphemy. For example, defamation is still a crime in Myanmar and you can be in prison for up to three years. For blasphemy, um, I think it was two years. And uh, there is no sufficient guarantee in the, of freedom of expression in the Myanmar constitution. Myanmar has a parliamentary government with a president as head of state, but the military still holds 25% of seats in the parliament. The largest ethnic groups are Bamar, Shan, Kayin and Rohingya. In Myanmar MRTV, the, the government station, they set up what they call the National Races Channel. I think it's a new one. It's like about more than a year ago, they started this channel, which tries, the objective really is to provide a platform for the different ethnic groups to have a platform to express their views, to show their culture, their heritage, and so on. So it, it's, it's quite a successful one, I would say, and it could be even a model to other countries in the region on how to provide a platform for, for the different ethnic groups. Many people listen to outside sources of information such as BBC World Service, Radio Free Asia and Voice of America remain strong. There is no community radio. Internet and radio penetration remains low in comparison to other ASEAN countries. Despite the expansion of media in Myanmar, internet freedom has been deemed not free. Facebook is very popular, more popular than, than any other applications. Many people are into Facebook, even government officials, top government officials, they have their own Facebook. Even Aung San Suu Kyi has her own Facebook page and so on. So people really are addicted to Facebook in Myanmar. So that is how the online platform is being felt. Very recently, Myanmar has opened its doors to the world and has taken steps towards positioning the country to become part of a global community. The Myanmar government's media initiatives to be inclusive of ethnic minorities is a positive agenda, and Facebook's popularity demonstrates the nation's potential to leap forward with the latest technologies and a bright future.